มันเยอะมากเลยค่ะ มีต้อง28 ท่านั่นเอง ท่าแรกที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะคะดังมากเลยคือท่ากัศยานนานาชาติกระบี่ค่ะ ท่าที่2นะคะ คือท่ากัศยานขอนแก่นนะคะ ท่าที่3ค่ะ คือท่ากัศยานชุมพรค่ะ ท่าที่4ท่ากัศยานตรังค่ะ ท่าที่5แม่สอดค่ะ ท่าที่ 6 นครพนมนะคะ ท่าที่ 7 นครราชสีมา ท่าที่ 8นราธิวาสนะคะ และท่าที่9คือน่านนคร ต่อไปค่ะท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานยังไม่หมดนะคะ ก็คือมีท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานพิษณุโลกต่อเลยนะคะ ก็คือท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานของปายท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ค่ะ ธานี ค่ะค่ะ ท่าอากาศยานระนอง จ้า แล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีค่ะ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแม่เสลียง และสุดท้ายนะคะ ที่เขากำลังพัฒนาอยู่ และก็กำลังสร้างอยู่คือ ท่าอากาศยานเบตงนั่นเอง เพราะว่าเขาอยากจะให้เบตงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทททนะคะ แล้วก็เลยจะต้องมีสนามบินเนี่ย อยู่ในที่นั้นด้วยเพื่อที่จะให้เดินทางและปลอดภัยล่าสุดนะคะอาจารย์ของกรมท่าอากาศยาน เออบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะ หรือเรียกสั้นๆว่า a o t อะค่ะเขากำลังที่จะมาช่วยในพัฒนาท่าอากาศยานส่ท่าอากาศยานอาจารย์สายทราบใช่ไหมคะ มีท่าอะไรบ้าง อ๋อท่าอากาศยานที่เขาจะมาดูแลก็จะมีท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานตากค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของบริษัทท่าอากาศยานไทยเพื่อมาดูแล เขาให้ดูแลแต่ว่ายังเป็นชื่อชื่อของของกรมท่าอ๋อยังเป็นของกรมท่าอยู่นะคะ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นคัดีเดตกันอยู่ว่าจะมีใครที่สามารถจะดำเนินการต่อใน AOT ก็ต้องว่ากันไปว่าจะรับ พวกลูกจ้างด้วยหรือเปล่า หรือว่าจะเอาแค่ราชการอย่างเดียวที่เป็นอยู่นะคะอาจารย์